สำหรับประโยค Bisakah saya menelpon duta besar negara saya แปลว่า ฉันขอโทรศัพท์ถึงสถานทูตก่อนได้หรือไม่ คำว่า Bisakah ใช้ในประโยคคำถามที่เป็นการขอร้อง คำว่า saya แปลว่า ฉัน คำว่า menelpon แปลว่า โทรศัพท์ คำว่า duta แปลว่า สถานทูตคำว่า negara แปลว่า ประเทศสำหรับประโยค iya silakan แปลว่า ได้ เชิญเลยคำว่า iya แปลว่า ใช่ ใช้ในการตอบรับคำว่า silakan แปลว่า กรุณา ในที่นี้แปลว่า เชิญทำในสิ่งที่ขอได้เลย